นั่นนั่นเอ้ยเอาเปิดยงปุ๊บยิปปี้ยิปปี้ยิปปี้โอเคครับผมขอกราบสวัสดีคุณผู้ชมทุกคนทุกท่านกันด้วยนะผม และตอนนี้อยู่กับผม หนึ่มนานะผมและตอนนี้เราอยู่ในเกม Fortune Mouse ในค่าย PG Slot หรือ Slot PG Slot PG แตกง่ายนะผม Slot PG นะครับผมโอ้แล้ววันนี้เรามาที่ทุน500 กับหนูทองคนองเดชโอเคทุน500นะผมก่อนที่จะเข้าไปรับชมคลิปกันอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe หนุ่มหนักเรือกันด้วยนะครับโอ้โอ้โอ้โอ้โอ้โอ้โอ้อ ขอเคลียร์ครับหนึ่งนะครับผมโอเค แล้วตอนนี้เราอยู่ในเกมนะผมหนูนรกไม่รู้เขาเรียกอะไรนะหนูนรกหนูโดดหนูนั่นหนูนี่ไม่รู้จะเรียกอะไรนะผมโอ้โหเรียกไม่ถูกกันเลยทีเดียวเชียวโอเคมาวันนี้เราจะมาจัด 10%ของเงินทุนนะผมจัดไป10%ของเงินทุนสมมติเรามีฮะอืมอย่าอย่า จ้าไม่เชื่อหรอกมึงจะโดนใบไป เป้าถามแค่นี้ล่ะเต็มไหมโอ้ยไม่เต็มเว้ย ไม่เต็มเว้ยอืมนั่นนั่นเอ๊ะโอ้โห งงไปหมดละอะไรสี่ปะสเปนยนี่แกเวนอย่างมาเสือกดสองทีแตกเก้าวันอะไรวะเนี่ย โอ้โห คลิปสองนาทีก็สองทีแตก อูนี่คุมขมับเลย ทุกคนผมว่าเกมบั๊กเดี๋ยวผมถอนไม่ได้ครับทุกเฮ้ย มันจะบั๊กได้ยังไงเป็นไปไม่ได้นะผมโอ้ยใครจะเล่นช่วงนี้เรียบมันเล่นเลยนะผมโอ้โหอะไรมาเนี่ยก็สองทีแตกทูน่าร้อยแตกเกือบหมื่นนะผมเอาหมื่นเลยไหมเอาหมื่นเลยไหมไปต่อหรือพอแค่นี้ ไปต่อเดี๋ยวรออะไรอ่ะ ไปครับผมรถเบ็ดกันหน่อยนะไปที่20บาทละกันเนาะไปครับผม เอาให้ถึงหมื่นได้ตังกินหนมได้ตังกินหนมไอโฟนสสิบามกำลังมาได้ตังซื้อไอโฟนแล้วเว้ยเอาเติมมียครับผมเฮ้ยผมว่าไม่ใช่ว่ะ มันเวอรไปเปล่ามันเวอรไปหรือเปล่าถามแค่นี้ละถามแค่นี้ละโอ้ ไม่ต้องตกใจนะผม ถ้าตัวไอตัวหัวมันผมมันหายไปไหน คือแบบคือโยกจัดอะเขาเรียกว่าโยกจนหลุดเฟรมนะผมโอ้โห แม่งมายังไงวะเกือบหมื่นโอ้ยเมื่อกี้เบ็ดห้าสิบเองนะ มาเติมเลยเติมรู้เรื่องไปดิรู้เรื่องเลยครับผม โอเค จัดไปสิบรอบออโต้เทอร์โบครับผมไม่เทอร์โบดิ ออโต้อย่างเดียว ขอที่หนึ่งหมื่นนะผมหนึ่งหมื่นผมเลิกเลยเฮ้ยมันมันมันเป็นอะไรวะช่วงเนี้ยเกมเนี้ยผมเล่นเล่นแบบสองสมวันมาเล่นทีแตกได้แตกดีนะผม ผมจะเล่นสลับกันนะเวลาแบบพวกหนูกับวัวเงี้ยแต่ส่วนใหญ่ผมจะชอบเล่นวัวซะมากกว่าเพราะว่าวัว Nice. เลิก ยิปปี้ ยิปปี้ แตกหมื่นยิปปี้ ยิปปี้โอ้ทุนห้าร้อยแตกหมื่น มีที่ไหนครับนี่ โอเค ขอจบที่10,040 บาทเลยละกันนะครับผม ใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์ กดแชร์ กดซับสไคร b e ให้หนุ่มแหลกเรียกันด้วยนะผมและอย่าลืมกดกระดิ่งติดตาม มันจะไม่พลาดคลิปใหม่ๆนะ ขอตั้งตัว ขอเอ้ยขอตัว อ่ะ ทุย ขออนุญาตไปถอนตังค์ไปซื้อของก่อนนะครับผม ยิปปี้ ยิปปี้ ขอบคุณที่เข้ารับชมครับสำหรับวันนี้ สวัสดีครับ